สวัสดีค่ะ อาจารย์สศิธร นวมณีรัตน์นะคะ วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญและหน้าที่ของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของไทยค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย The Civil Aviation Authority of Thailand หรือ CAAT แล้วก็จะมีชื่อย่อของภาษาไทยนั่นก็คือกพทนะคะ ซึ่งกปทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม พุทธศักราช2558 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ โดยกพทนั้นนะคะมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากิจการการบินพลเรือน ทั้งในด้านนิรภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนระบบโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ 2. ค่ะเสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนกับ เกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนและการขนส่งทางอากาศนะคะ 3. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ข้อ 4. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการให้กับคณะกรรมการการบินพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนมอบหมายค่ะ 5. ดำเนินการจัดทำแผนอำนวยความสะดวก แผนรักษาความปลอดภัย และแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการบินพลเรือน พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวค่ะ 6. ดำเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้น่านฟ้าให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ 7. ตรวจสอบติดตามควบคุมรวมทั้งส่งเสริม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและกิจการการบินพลเรือน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและมาตรฐานสากลค่ะ 8. กำกับดูแลกิจการสนามบิน และสนามบินอนุญาตที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินอากาศหรือตามกฎหมายอื่น ให้เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลค่ะ 9. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนคณะกรรมการการบินพลเรือน และส่วนราชการในการประสานงานหรือเจรจากับองค์การระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ เกี่ยวกับสิทธิในการบิน หรือทำความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือนอื่น ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นค่ะ 10. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีค่ะ 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนากิจการการบินพลเรือนหลัก12นั้นนะคะ ให้การรับรองหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินอากาศและกำหนดคุณสมบัติรวมถึงความรู้ของบุคลากรด้านการบินอื่นที่ต้องมีค่ะ 13นั้นนะคะกำหนดมาตรฐานการทำงานของผู้ประจำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 14. จัดทำทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งทะเบียนผู้ประจำหน้าที่ และบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน และสำหรับข้อ 15 นั้นนะคะจะทำและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบินพลเรือน 16 สุดท้ายค่ะดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายค่ะ ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนั้นก็คือ มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมหน่วยงานด้านการบินพลเรือน ทั้งในด้านนิรภัยการรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน อุตสาหกรรมการบิน และการขนส่งทางอากาศค่ะ เช่น การออกใบอนุญาตให้นักบิน การกำกับดูแลกิจการสนามบินเป็นต้นค่ะ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะ ตั้งอยู่ที่อาคารหลักสี่พาซาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครค่ะ